ีการเตรียมความพร้อมของพรีโปรดักชันคือข้อมูลต้องเยอะต้องกว้าง คนทำงานวงการทีวีอ่ะต้องกว้างต้องเสพเสพทุกส่วนอย่างเช่น หมอหมอลำดังก็ต้องรู้คณะอะไร สตริงดังวัยรุ่นชอบอะไรโซเชียลกำลังมีอะไรละครเรื่องไหนกัน คือตรงนี้มันคือมันคือการก้าวให้ทันความนิยมของคนดู และยิ่งสมัยนี้คนดูอ่ะรักง่ายเบื่อเร็ว อันนี้ก็นิยมละแล้วก็เบื่อละ เราก็ต้องก้าวให้ทันเขาอยากต้องให้รู้ว่าเขากำลังนิยมอะไร การออกอากาศเนี่ยเนาะเราต้องทำผังแปลนใน 1 ปีก่อนว่าเราทำเนี่ยการนัดบันทึกเทปวันไหนบ้าง ออกอากาศวันไหนบ้างนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูว่าในวันที่เราออกอากาศเนี่ย มันตรงกับวันหยุด หรือว่าอะไรที่เราจะสามารถทำเป็นเขาเรียกอะไรนะให้ตรงกับเทศกาลนะ ก็ต้องเตรียมข้อมูลทั้งหมด หรือถ้ามีลูกค้าเข้ามา เราก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่เขามาทายอินเราในวันนั้นน่ะมันมีอะไรบ้าง หาข้อมูลทั้งหมดนะคะคือการเตรียมงานต้องหาข้อมูล เช็คคิว ศิลปิน เช็คคิวดาราดารารับเชิญอะไรพวกนี้นะคะ ข้อมูลเนี่ยสำคัญในการทำงาน ยิ่งข้อมูลแน่นเนี่ยมันจะทำให้โปรดักชันเราอะแน่น แต่ถ้าข้อมูลไม่แน่นเนี่ยโปรดักชันเรา มันก็จะแบบเหมือนขอไปที หรือเหมือนหละหลวมนะครับ สำหรับรายการก่อนบ่ายใครเครียดเนี่ยเราอัดกันทุกวันพุธเพราะฉะนั้นการประชุมอ่ะมันจะเกิดก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 อาทิตย์หรือ 2 อาทิตย์ ต้องประชุมทุกครั้ง มันจะมีการประชุมก่อนงานเริ่ม แล้วก็หลังจากเสร็จแล้วต้องมาคุยกันว่าวันที่อัดไปเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรหรือออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีคุยกันอีกอย่างนึงก็คือว่าหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วฟีดแบ็กมันเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคนดูชอบไหมเราขาดหรือเราเกินอะไรไปในส่วนไหนบ้าง ต้องมีการคุย คือก่อนทำงานต้องมีการคุย ในขณะทำงานก็ต้องมีการคุย หลังจากที่งานจบก็ต้องมีการคุยกัน งานออกสู่สายตาประชาชนแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าทำแบบนั้นแบบนี้ประชาชนชอบไหมบางครั้งเราสนุกเราอัดรายการเราสนุกมากเลย แต่ออกไปเรตติ้งอาจจะไม่ดี บางครั้งบางตอนเนี่ยเราทำงานกันแบบน่าเป็นห่วงมากเลย ไม่สนุกเลยกลัวคนดูจะไม่ไม่ชอบผลปรากฏเรตติ้งกลับมากับดี ก่อนบ่ายใครเครียดเนี่ยเผอิญเป็นกลุ่มเป้าหมายทั่วไป ปิดเทอมก็เด็กดูเยอะ เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ทำตอนปิดเทอมก็ต้องละเอียดถี่ถ้วนนิดนึงผู้ใหญ่อายุเยอะสูงวัยก็ชอบก่อนบ่ายนะวัยกลางคนก็ชอบบางครั้งก็ไปถูกใจวัยรุ่นอีกเพราะฉะนั้นก่อนบ่ายเนี่ยจะเป็นจะเป็นกลุ่มฐานคนดูค่อนข้างจะกว้าง คือหนึ่งมีแน่นอนเลยในบริษัทกันเองเนี่ยจะมีเรื่องของทีมโปรดักชันฝ่ายตัดต่อ ฝ่ายการตลาดเนาะแล้วก็ฝ่ายวางแผน ส่วนถ้าข้างนอก ข้างนอกงานก็จะมีซัพพลายเออร์นะคะมีการคุยซัพพลายเออร์มีเช่นกล้องนะคะทีมผอบเสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องมีการคุยว่าเราต้องการอะไร แล้วก็ที่สำคัญเลยคือคุยกับช่อง ว่านโยบายของเราอ่ะมันสอดคล้องไปกับนโยบายของสถานียังไง สอดคล้องกันไป นะครับมันจะได้จะได้เดินไปในเส้นทางเดียวกัน แล้วก็ไม่หลงทิศไม่หลงทาง คือเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่างบประมาณในการทำโปรดักชันเนี่ยค่อนข้างจะสูง เพราะเรามีทีวีอยู่ไม่กี่ช่องนะตอนนี้ทีวีมันมากช่อง เพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เขาก็เลือกเลือกที่จะซื้อได้มากขึ้นพอเลือกซื้อได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นคู่แข่งเรามันก็เยอะ เยอะผู้คนก็เกิดกระบวนการลด แลกแจกแถมเริ่มเอามาใช้ในการขายโฆษณา เพราะฉะนั้นการคุมงบก็สำคัญ ยิ่งเราคุมให้ได้ มันก็จะเป็นผลดีกับรายการเรา เมื่อไม่ให้บานปลาย เพราะฉะนั้นทุกรายการเนี่ยต้องตั้งงบไว้ว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่นะคะถ้ามันก็มีบางตัวแหละที่มันต้องเกินในแต่ละครั้งก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่มันเกินไปเนี่ยมันมันสมเหตุสมผลไหมมันจะเป๊ะๆในแต่ละครั้งเลยมันเป็นไปไม่ได้ ปัญหาหน้างานมันเกิดแน่นอน หน้างานมันต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยมันต้องใช้อันนี้นะต้องใช้เงิน มันใช้เงินเข้ามาแก้ปัญหาในบางอย่าง เราก็ต้องยอมรับ ถ้าใช้ไปแล้วมันต้องเกิดผลประโยชน์ที่กลับคืนมาได้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นมันพี่บอกตัวเลขไม่ได้เนาะแต่ว่ารายการก่อนบ่ายเนี่ยงบค่อนข้างจะสูงพอสมควรก็ดูอย่างนักแสดงเรามันเยอะทีมเขียนบทเนี่ยจะเกิดจากการที่เราประชุมกับทางโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟคุยกันก่อนว่าเฮ้ยเล่นเรื่องนี้สิ เล่นเรื่องนั้นสิ ตอนนี้เรื่องนี้กำลังมา เรื่องนั้นกำลังมา อันนี้เล่นตามกระแส 2 เล่นตามโจทย์ เขาไม่เล่นตามโจทย์ คือบางทีเราได้ดารับเชิญมา เราก็ต้องมองว่าเราจะเล่นอะไรกับเขา หรือเขาเป็นคนแนวไหน และเราจะเล่นอะไรแล้วมันผลงานออกมา มันถึงจะสนุก อันที่ 3 คือถ้ามีลูกค้าสปอนเซอร์ เขาเรียกว่าไทยอิน สนใจอยากจะเอาสินค้าเข้ามาพูดไทยอินในรายการ เราก็ต้องไปศึกษาไปหาข้อมูลก่อนว่า สินค้าเขาอะกลุ่มลูกค้าเขาประเภทไหน เป็นสินค้าเกี่ยวกับประเภทใด แล้วก็เอามาให้เอามาผสมผสานให้มันไปกับบทได้อย่างกลมกลืน ปัญหาในขณะทำงานเนี่ยมันมีอย่างเช่นว่าเเรื่องการตรงต่อเวลา บางทีเราวางไว้เราจะเริ่มถ่ายประมาณ9ก้าโมงสิบโมงบางทีมันมันไม่ไม่ได้ ไฟดับนักแสดงมาไม่พร้อม ก็ต้องมีการแก้ไขว่า เอ้ยจะเรียงซีนตามที่เราวางแผนไว้ไหม หรือสลับซีน เสร็จแล้วทํำยังไงเพื่อเพื่อให้มันทันกับเวลาที่เรากำหนด ปัญหามันเกิดแน่นอน ปัญหาเเกิดจากตัวบุคคล ปัญหาเกิดจากเครื่องมือ ปัญหาเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศบางทีฝนตกเสียงดัง โดนหลังคาดังเลยอัดไม่ได้ เราก็ต้องปล่อยไป หรือบางครั้งเอ้ยถ้ามันรับได้ ปล่อยถ้ารับไม่ได้ เสียงดังมากก็ต้องหยุด เนี่ยค่ะนี่มันคือปัญหาปัญหามันเยอะปัญหามันคือมันต้องทำมากๆเข้าอ่ะ ประสบการณ์มันจะทำให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ซัพพลายเออร์เราดิวหลัจากที่เราได้คิวนักแสดงทั้งหมดแล้วเอามาแมทกันแล้ว ในแต่ละเรื่องในแต่ละตอนที่เราต้องการนักแสดงใคร อะไรยังไงบ้าง แล้วก็ล็อกคิวซัพพลายเออร์จัดการนัดเวลา ก็ต้องเช็คทั้งหมดแล้วเอามาแมทกัน ก็มันถึงจะได้บุ๊กวันที่เราจะอัดแต่ส่วนใหญ่รายการก่อนบ่ายมันจะเป็นการอัดทุกวันพุธอยู่แล้ว มันจะเป็นการล็อกคิวยาวทุกวันพุธหลักๆเลยมันจะเป็นทางคนเขียนบท ที่เขาอยากได้ แล้วก็เรื่องที่เราวางไว้ว่าคาแรคเตอร์ประมาณอะไรยังไงอาทิเช่นอย่างพี่โย่งหรือน้ำพวงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบไทยๆลูกไทยอะไรอย่างเงี้ย บทของนักแสดงเนี่ยทางผู้กำกับแล้วก็คนเขียนบทเนี่ยเขาเขาก็จะเป็นคนนั่นเอง เราแค่อ่ะผู้กำกับหรือว่าทางโปรดิวเซอร์ต้องการใครเราแค่เช็คคิวแล้วเอามาแมทกันว่าว่างหรือเปล่าอ่าแล้วก็แขกรับเชิญก็เหมือนกันทีมฉากแล้วก็ฝ่ายสินที่ออกแบบฉากแล้วก็ฝ่ายพ็อปความกว้าง ความสะดวกสบายในการเดินทาง มีพื้นที่ลงเก็บพอบเก็บฉากให้เราไหมสตูกว้างพอหรือเปล่า ปัญหาในการทำงานหลักๆเลยเนี่ย มันก็คือซัพพลายเออร์กับนักแสดง แก้ไขปัญหาหน้างานออย่างนักแสดงสมมติว่า เรานัดนักแสดงเวลาประมาณ 9 โมง นักแสดงบางคนมาสาย เราก็ต้องปรึกษากับทางโปรดิวเซอร์หรือพุ่มกับว่าเราสามารถขยับ หรือถ่ายฉากไหนก่อนได้ไหมเพื่อเป็นการที่แบบไม่เสียคิวแล้วก็ทำเวลาในการถ่ายทำไม่ให้เกินงบประมาณที่เราตั้งไว้ ปัญหาสมมติว่านักแสดงป่วยกระทันหัน เราก็ต้องหานักแสดงมาทดแทนในคาแรคเตอร์นั้นๆ